ดีค่ะแม่โอ๊ตเองนะคะวันนี้ก็มาเอาข่าวของ BNK48 สิจะมาอัปเดตข่าวกันละกันนะคะ ว่ามันมีทั้งข่าวมีทั้งโพสต์น่าสนใจ มีทั้งเรื่องราวของน้องๆที่น่าสนใจนะคะ เยอะมากมายนะ แต่วันนี้ก็คัดมาไม่ใช่ดีที่สุดแต่เท่าที่แม่อ่านได้ ไปดูกันเลยนะคะอ่ะ ถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องนี้นะคะ กดติดตามด้วยนะคะโอเคถ้าเกิดใครที่เอ๊คือคนนี้คือใครอะฮะก็คือชื่อโอ๊ตนะคะ หรือแม่โอ๊ตนั่นเองนะคะ เรียกแม่โอ๊ตเพราะอะไรนะ เพราะว่าตัวเองมีลูกสาวหนึ่งคนนะคะ ก็เลยติดเรียกตัวเองว่าแม่โอ๊ตนั่นเองนะคะ ก็เลยก็เลยมาเป็นเรียกตัวเองแบบนี้มาตลอดนะคะ โอเคหายสงสัยแล้วไปติดตามกันดีกว่าว่าวันนี้ ีเรื่องอะไรที่ทำให้เราสดชื่นดีกว่านะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะกดซับ s ไคร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมาข่าวแรกเลยคุณแม่ต้องขอโทษตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้ข่าวนี้มันนานมามากแล้ว แต่ไม่มีใครพูดถึงได้ไง ที่มีใครพูดถึงก็พูดถึงกันมาเยอะแล้ว แต่เราต้องพูดนะคะนั่นคือ congratulation idol สาวินมินนะคะมินมิน b n k f a นะคะคว้าเกียรตินิยมอันดับ2นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเย่อ่ะขอเพลงนี้ให้แม่โอ๊ตหน่อยค่ะ มาแล้วยังดีกว่ามาช้า มาช้ายังดีกว่าไม่มา ื่องดีๆแบบนี้เราต้องแชร์ค่ะนะอ่ะฮะตอนนี้อยากจะให้ทุกคนไม่คิดแบบว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองจริงๆนะ เพราะว่าน่ารักหมดเลยทุกคนในครอบครัว BNK48 เนี่ยและตอนนี้ก็คือสังเกตได้เลยทุกงานมันจะผสมผสมกันอะแบบน่ารักอะเออแบบไม่ต้องแยกอะคือทุกคนแบบอน่ารักอะอ่ะฮะ จะมียูนิตพิเศษเพิ่มแน่นอนนะโอเค เดี๋ยวครั้งหน้าคุณแม่จะมาโนเรื่องอื่น ๆอีกนะคะ อย่างเช่นเทเตอร์ เอออย่างเช่นอย่างเช่นไรเดียอย่างเช่นอะไรสักอย่างเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาบอกกันละกันช่วงนี้แม่เพิ่งตื่นนะค่อยขอโทษที แม่ฟ้าสว่างขนาดนี้เพิ่งตื่นเหรอเดี๋ยวดูดิฟ้าขนาดไหนนะขนาดนี้แล้วอะนอนดึกอ่ะมาต่อ ต่อเลยอย่าได้เสียเวลา เรื่องอะไรอีกเรื่องนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่า น้องเชอยาว ๆเลยนะ อันนี้ขายของเชยาว ๆเลยนะเธอปางแฟนมีตนะคะมีแอนไมค์แคทนะวันที่อาทิตย์ที่ 17 นี้นะคะโหของมันน่ารักมากเลยค่ะแล้วใครจะไปซื้อทานเนี่ยเนาะก็คงต้องเป็นคนที่ไปงานใช่ไหมคะ ส่วนคุณแม่โอ๊ตเนี่ยไม่ได้ไปเนาะอ่าฮะ เคทำใจแล้วเราคงมีเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ได้ไปนะจับมือกัน โอเคก็ประมาณนั้นแหละนะ ของมันน่ารักมากเลยอยากได้แต่ว่าเราจะต้องนะคะ ไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้ มันทำให้เป็นเกิดให้เกิดความเป็นทุกข์นะคะ ตามนั้นแหละตามนั้นแหละนะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะเราเห็นการ์ดปะการ์ดปะเห็นการ์ดปะ ิมิเต็ดแมกเนตลิมิเต็ดแมกเนตของ BNK เ a ่คาเฟ่นะคะสีแบบนี้ถึงไม่ใช่พาสเทลนะ แต่มันดูแบบมินิมอลดูแบบอุ่นๆ น่ารักนะโอ้ยเออเออนะตัดแต่แต่เปลี่ยนเปลี่ยนข่าวเปลี่ยนข่าวนะคะมันอ้าออกมาคุยกันดีกว่า ว่าน้องๆ มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ มีงานอะไรบ้างนะ งานแรกเลยนะคะก็คืองานอีแกะ DAT ไงงานไฟฟ้านั่นเองนะคะ ครบรอบนะคะ 50 ปีกฟผฮาฟมาราทอนนะคะอ่าก็จะเจอนะคะกับน้องคนไหนบ้าง ไปดูกันเลยบอกว่า เหลืออีก 1 วันกับ 17 ชั่วโมง 30 นาที แปลว่า วันนี้วันที่ วันที่ 15 เหลืออีกหนึ่งวันสิบหกสิบเจ็ดงานที่สิบเจ็ดใช่ป่ะถูกเลขไหมเนี่ย ทำไมไม่เขียนไปเลยวันอะไรนะยิ่งฉลาดอยู่ด้วยแม่เนี่ยเอาโอเค ใครสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะเราจะไม่แสดงความซื่อบื้อของเราออกไปจาก ออกไปในสื่อโซเชียลเด็ดขาดต่อไปนะคะวันที่ 8 กุมภาพันธ์นะคะ งาน Love is here นะคะโอ้งานนี้แตกแน่ดูแต่ละคนที่มาสิ โอเค แปะไว้ข้างล่าง ลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะ ก็ไปติดตามกันได้นะ โอ้โหทำไมงานนี้มาแบบทีีกันเลย อีกงานหนึ่งก็คืองานนะคะ Hand to the Battle นะคะ งาน Hand to the Battle นะคะ จัดที่ลานกิจกรรมชั้นจี้นะคะสามย่านนิทาวนะคะ วันที่ 22 พฤศจิกายนนะคะ ก็ไปร่วมงานกันได้นะจ๊ะ งานนะคะเตรียมพบกับงานประกาศรางวัลที่มีตายที่สุดแห่งปี GQ m e n of the Year 2019พบกับบงค์ผลิตโชคเชื่อมกลางอารีกุลเดอะทอยฟินิตี้แังค์สุวรรณเมธานโนกายวงระวีแบงค์ทิพติเจเจกฤษณภูมิเฟิร์นทิมชนกปอลปนิสราแบ์นิติวุฒิยิรินทพินดาเอเวอร์ต้นถูกกิน มาดตวดบุญกันสวดดูกับคณะเซย่าโรเจอร์ก้าชูนวลบอลสกอารักตลอดนาทีจันทร์ที่ 18พฤศจิกายนนี้เกาะติดพรมแดงได้ที่ ลานคังจีเจขอนวิลเลจมีข่าวอะไรอีกแม่ ไม่ต่อไปไม่ใช่ข่าวแล้ว เป็นอัปเดต คลิปลับ ของมิลินดาอ้าวดูเธอเป็นนักล่าปะนักล่าอะไรหรอนักล่าก็น่ารักไง โทษนะ อายุเกินสิบห้ายังหก็อยากรู้ว่าเป็นนางสาวหรือว่าเป็นนางฟ้า Thank you. ี้นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่ว่าทำอะไรมานะคะ ใครที่ไปร่วมงานที่กิจกรรมกับ BNK48 นะคะ ไปถึงไปถึงที่งานเลยนะก็ฝากด้วยนะขอให้สนุกแล้วก็เก็บภาพทวิตนู่นนี่นั่นบอกข่าวกันบ้างนะจ๊ะอ่ะฮะก็คนหน้าจอแบบเราตาหน้าจอนะคะ ก็จะคอยติดตามนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะโอเค วันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย